าสิบตังค์บครั้งเนาะค่ะ โดยการที่วิธีเช็คของนูนาในเกมโลมาก็คือนูนาซิเบิ้งค่ะว่าถ้าสมมติว่ามันได้เกินหาร้อยอ่ะเขาจะบอกว่าแบบสมมุติว่าเขาเอาทุนมาหาร้อย เขาใส่ไม่บาทเป็นบอตอนจบออโต้สิบครั้งเนี่ย ให้มันยู่เหนือหาร้อยอ่ะจะเป็นหาร้อยบาทหาร้อยสองบาทที่อย่างเสียก็ได้เนาะค่ะขอแค่มันยู่เหนือหาร้อยหนูนะย่างสิเหรียญต่อหามันบ่ยู่เหนือหาร้อยหนูนะสิบ่เหรียญต่อเนาะเดี๋ยวไปหาเหรียญเวลาอื่นก็แล้วกัน อ่ะจ้างที่บอกไปว่าเฮ้ยแถวนึงมาว่ะ สวยองุ่นเดี๋ยวจ้างที่บอกไปว่า สิมาเล่นสองรอบก็คือมือนี้ก็มืออื่นหนูนะสิมารีวิวเป็นรีวิวเวลาเนาะค่ะส่วนสูตรหนูนะสิเล่นสูตร เก่าแต่ว่าเปลี่ยนเวลาเล่นมันสำคัญจังไหน เดี๋ยวหนูนะสิเฮ็ดให้เบิงโอเค ครั้งสุดท้ายเออห้าร้อยสี่บาท โอเค เดี๋ยวหนูนะปรับไม่ค่ะ ไป 30 บาทเนาะแล้วก็กดเองเนาะค่ะ อ่ะสำหรับเอ่อที่หนูน้าจะบอกว่าหนูน้าเล่นสองรอบก็คือ หนูน้าจะมารีวิวเวลาเนาะอ่ะเวลาเวลารอบนี้หนูน้าเล่นตอน6กโมงเช้าเนาะค่ะ6กโมงเช้าหนูน้าเล่นตอน6กโมงเช้าเลยรอบนี้เดี๋ยวมืออื่นหนูน้าซิมาเล่นอีกเวลาหนึ่งก็คือเก้าโมงเศ้าว่ามันตั้งกันยังไงเวลาแบบจังหวะมันแตกเนาะค่ะ ถามว่ามันมีผลบอมันมีผลแน่นอนค่ะเวลาเล่นโอเค มือนี้เสียงกะ แปลกๆแน่แล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นแล้วไหมอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะกะอาจจะเสียงแหบแน่อีอย่างแน่โอ้โห โลแถวนึง มาว่ะ มาดูดูเลยมีคนอยากนับโล่เนาะค่ะโดยเฉพาะบิ๊กเอ็มถามหาตะโล่จักเป็นถามดูอยากนับโล่ครับ มาจะไปแตกจักสี่สิบหาสิบเทียนมันนั่งนับโล่ โอเคมาโอ้โหเขาฟิสปินแล้วเนาะค่ะคอมโบ 210บาทเนาะค่ะ เขาฟิจะปปินอีกซี่ข้าง ไปเบิงมันไม่ที่หายเท่าไหร่หกโมงหกโมงกับเก้าโมงนี่ต่างกันเนาะโอเคสองร้อยแปดร้อยละเมื่อคืนหนูนะนั่งเล่นตอนช่วงตีหนึ่งหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จโล่แตกละกะมงกุฎหาช่องแตกไม่บาดยางเซ็งเลยสำนั่นละปิดไฟนอนเลย โอ้โห เออฟิลิปปินส์อีกแล้วค่ะ หาข้างเฮ้ยข้างที่หกพวกเขาอ่าอังุนไปตกช่องแรกแทนเนาะค่ะ ถ้าตกล็อกสองเขาจะได้ฟีสปินสิบข้างเนาะสวย เออเจอกันโอ้โหฮอดพันกระเพาะเดี๋ยวเขาสิปรับใหม่เนาะเอาบ่ฮอดอีก เห็นเท่าไหร่เนี่ยแปดร้อยหกสิบสี่โอ้โห กะยังวนๆอยู่เนาะค่ะ ธรรมดาแหละโลมามันเป็นเกมที่เขาต้องเลี่ยงไปเรื่อยๆเนาะโมเมนต์ว่ามันสิโป๊ะป้าโป๊ะป้าขึ้นยังพี่จี พี่จีก็คือเวลาเขาดันไม่สูงอะ มันมันได้หลายเวลาคูดคือมันคูดหลาย แต่ว่าโลมานี่ มันเป็นเกมผีเขาคือจังว่าเขาเลี่ยงไม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่ะ โอเค โอ้โห 270 เนาะเก้าร้อยละไป อีกประมาณร้อยนึงโอ้โห เสียดายไรนี่อ่าสิบบาทโอ้โหโบนัสฟันติงโตเขามา อยากหลังแอนกันวะที่ล่ะรอบนี้กลางสามรอบค่ะ โอ้โหโลเฮียงวะ อ้โหกลางอีกค่ะ โอ้โหโล เฮ้ยอย่าว่าเถอะ ไปค่ะ โอ้โหโลอีกแล้วสุดยอดค่ะ ฟันสิงโตจังไดให้ได้ตะโลดมา เดี๋ยวมารีวิวแท้ เลือกจังไดให้ได้โลสามเทียโอ้โหย่างมาก อังุนมาสวยโอ้เสียดายดาบฝัน ดีอยู่นะร้ายดีอยู่เอ้ย โรมาเนาะอือหือแปดสิบโรมาฟันสิงโตนี่ น้ำดวงอีหลีฟันสิงโตนี่ขึ้นเอาที่ดวงอีหลีเลย สูตรเสิร์ตนี่ว่าต้องเมาหา หาสมมติเท่ากดไส้มันสิออกตะกลาง หาสมมติเท่ากดกลาง มันจะออกไส้าะสันกับขวาบอกเคยได้อิลิโอ้โหแจกันแถวหนึ่งมาอังูนค่ะอาได้แจกันอีกเข่าฟีสปินเสยมาว่ะโอเคมา260บาทเข่าฟีสปินแล้วค่ะ เออ อ่ามาอีก เอ้าแจกันสวย 360 บาทแล้วค่ะ เออ มา 40 สวยงามค่ะ 40 เฮ้ย มาอีกว่าพูดสึงว่ามันไม่ค่อยแตกดอกนี่ใหญ่เลยเนาะ มันแตกแต่แบบกระกิบกระจอดแบบสะสมไปเรื่อยๆย่ิงๆมะผู้ใดว่าเวลาบ่เกี่ยวนี่เบิ้งเอาไว้ด้วยค่ะ เวลานี่เกียวแน่นอน 660 บาทเนาะค่ะ พันหาละ อีกหาร้อยเดี๋ยวเขาจะได้ปรับใหม่เนาะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเนาะสำหรับเกมโลมาเนี่เป็นเกมที่เน้นเลี่ยงไม่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะบอแมนบอแมนแบบตุ้มทีเดียวจบ อ่ะบอมีแบบแฟนบอมีโลมาบอมีแน่นอน โอ้โหสวยงาม 720 บาทเท่ๆสวยงามอีกแล้ว อีกครั้งโอ้โหบ่เขา 780 บาทเนาะค่ะ ไปเดี๋ยวหนูนะปรับไปครั้งสุดท้ายค่ะร้อยห้าสิบไปค่ะ เออ สวย โอเคสองร้อยห้าสิบค่ะ เออสี่ร้อยเฮ้ยมงกุฎว่ะสามช่องมงกุฎนี่ ขนาดสามช่อง ยังได้ร้อยห้าสิบแล้วนะ เออ โล ได้ยูค่ะ โอ้ยแจกันอีกครั้งนึง โอ้โหองุ่นตกพิษมองโอ้เสียดาย เออแปดสิบบาท อ่ะโอเคเดี๋ยวหนูนะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องลักปันสล็อต ของหนูนะแล้วก็สล็อตเซียนพ่อมีนึงเนาะค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกันน้ำแล้วก็เดี๋ยว อย่าลืมกดเขากลุ่มเทเลแกรมเนาะค่ะ เดี๋ยวเขาซีมีกิจกรรมมาให้เล่นกันทุกมือเลย เป็นกิจกรรมแจกเครดิตฟรีเนาะค่ะผู้ใดที่อยากได้เครดิตฟรีกะอย่าลืมกดเขากลุ่มเทเลแกรมมาน้ำนะจ๊ะโอเค มา ว่านี่ไปใส่เลยบ้างหรอเออรอยหนึ่งมันมันแตกแบบถามว่ามันได้บอมันได้ก็จริง แต่มันแตกแบบที่ละหน่อยๆ เนาะค่ะ โอ้โหเมื่อกี้หกร้อยเอ้ยสองร้อยมาวะยังวะแจกัน เอ้ย ได้อยู่เขาฟิลิปปินส์เสยอียังวะกำลังจมเลย พอจมปุ๊บ มาปั๊บ อ่ะ เดี๋ยว เวลามันมาเนี่ยมันมาแบบฮาซิป ลอยหนึ่งลอยหาลิปค่อยๆไต่ขึ้นมาเอียงแบบซีแม็กแต่บัดพอแบบไปเล่นพี่จีความรู้สึกแบบโหกูจิไส้ไม่ซีลอยหัวโดดเทียนึง กูได้มา แบบเป็นมือเนี่ยเสียโอ้โหความรู้สึกแบบมันต่างกันเนาะตอนหนูนะมักเหรียญโลมาแบบกว่ายีหลีนะ เออ เห็นว่าแปดร้อยเวลามันแตกเบิ้ลมันนั่งเบิ้งอะมันเพลินเนาะงัวมันแตกดูสิบอมันไม่ได้แตกดูเนาะค่ะ เกมงัวตะวา มันแตกแล้วมันได้หลาย มันมีคูณสิบบ่คือโลมาเฮาฟัดสิงโตกับฟันบ่ถือ แต่กะยังเหรียญอยู่ เฮ้ย อีกข้างนึงกับบ่หายวะสี่พันหวอไป เริ่มท่อแล้วด้วยเนี่ย โอ้โห โอ้โหหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบยังแตกว่ะ อีกหกร้อยค่ะอ่างุ่น เออ สวยหนึ่งพันเก้าร้อยบาท ล้างเทียกับเบิงบ่ทันเนาะ อ่ะ เอ็มมักขอหนูนะ เล่นเกมงัว ตาสวด หนูนะเล่นบ่ได้เนาะค่ะ เล่นแล้วมันสีหากไหม อันนี้เบาอิหลีได้บ่ได้เบาเล่นโอ้ยไล่ยังงามเองบ่มาเฮ้ยดาบขวานไล่ยังงามเลยสองร้อยเชี่ยหกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เขาปิ้จะปิ้นเนาะค่ะ เออ ร้อยหนึ่งสวย เนี่ย เวลาเขาเขาที่ละลอยที่ละหาสิแบบมันเป็นอย่างวะแตกแบบเป็นแถวที่เดียวไม่ได้บอกมั่วห้าสิบบาท อันนี้ก็หาสิบเกินเนี่ย เห็นบอกโอ้โห สภาพหนึ่งพันบาทเนาะค่ะหกพันละ เออ สามร้อยห้าสิบแถวหนึ่งสวยสองร้อย โอเค เท่าไหร่หกพันเก้าแล้ว เออ เฮ้ยมังกุฎสวยงามพันหนึ่งพันบาท โอ้โหน่าจะได้หาช่องว่ะ หาช่องได้หาพันเนาะค่ะมังกุโอ้เสียดายหนึ่งพันสามร้อยบาทเนาะค่ะแปดพันละ อ่ะ เดี๋ยวหนูนะขออธิบายเนาะว่าเป็นอย่างหนูนะค่อยเล่นเกมมัวไม่ได้เออหนูนะเป็นคนที่แพ้พวกเกมอย่างที่มันแบบภาพ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัดไปตัดมาเรากะพวก เกมที่มันเป็นแสงแห้งๆเนาะค่ะ หลายคนน่าจะเป็นเอ้ย คอมโบหาวะ เชี่ย คือว่าเขาหกวะหลายคนอาจจะเป็นขึ้นหนูหนาเนาะค่ะ จังพวกแบบเกมที่มันต้องหันไว้ๆอย่างเสียพวกพับจีพวกอย่างเสียหนูหนาเล่นบ่ได้เนาะ มันเล่นแล้วมันวินหรือก็จังสีหักเห็นไหมอ่ะโอเค กลับเขาโรมาของเขา เฮ้ยห้าสิบ สวย ได้มาพันสี่ร้อยห้าสิบแล้วค่ะ เก้าพันไปต่อเลย อีกนิดเดียว เอาให้มันครบหมื่นสวย เฮ้ยมงกุฎว่ะสามร้อยค่ะ โอเค เท่าไหร่ละโอ้โหขาดอีกน้อยเดียว เออทรงละห้าสิบแจกันสวยงามค่ะอ่ะถึงถึงแล้วล่ะ โอเค ตอนนี้หนูนากะได้หนึ่งมือแล้วนะคะสำหรับคนที่ขอมาทุนหาร้อยไปถึงเงินเดินมายังใดกะสามารถเอาไปปรับใส่ได้เลยเนาะ แต่ว่าที่หนูนาอยากให้โฟกัสก็คือเรื่องเวลาเนาะค่ะเมื่อนี้หนูนาเล่นตอน6โมงเศร้าเนาะเนี่ยตื่นขึ้นมาเล่นไห้ได้เร้าเลยเดี๋ยว มืออื่น หนูนาที่มาเล่นตอนเก้าโมงไห้เบิงหกโมงแล้วกับเก้าโมงสองเวลานี่ต่างกันต่างกันอิรลอ่ะเดี๋ยว จังใดมื้อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไหมมืออื่นคลิปหน้าโอเคเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ สวัสดีค่ะ